2 5ิบณรักษาบ้านตาจังหวัดอุดรธานี สิ่งที่แก้ตัวไม่ได้ในปัจจุบันได้จากการเปิด เกิดมาแล้วจะเป็นตัดหรือเป็นบุคคล นี่ในภาคหนึ่ง เหมือนกับขาสอบเป็นเรียนสอบทนสอบตกในขณะนั้นก็ขอสอบแก้ตัวก็สอบไม่ได้ต้องเรียนต่อไปจนกว่าภูมิความรู้สนควรจะสอบ แล้วก็สอบ เรื่องทำเปขึ้นไปนี่เราเกิดมานี่ถ้าถูกหรือผิกก็ได้เกิดมาแล้วจะเป็นตัดก็เป็นเป็นทีเป็นตัดประเภทใดก็เป็นเป็นทีเป็นคนก็เป็นเป็นทีหากเราได้ขาดตกบกพร่องส่วนใด ก็ขาดมาอย่างเป็นทีจะแก้ไขก็ลำบาก ถ้าเป็นที่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็เป็นเต็มที่ในขณะที่เราเกิดมาแล้ว สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะแก้มันเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ประมาทประมาทคุณค่าการเกิดมาของตนสัตว์เราเดินไปที่ไหนนื้แต่สัตว ในน้ำก็มีอยู่บนบกก็มีอยู่บนต้นไม้กิ่งไม้ อยู่ที่ไหนมีทั้งทั้งนั้นเต็มไปหมดกำเนิดต่ำๆตัดเกลดได้ไหมแต่มนุษย์เราไม่เป็นเช่นนั้น ที่ความเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นลาภมันสูงสุดในชาตินี้คำว่ามนุษย์สมบัติหมายถึงส่วนสกุลกายที่สมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องและไม่เป็นใบบาดเสียจลุดเพื่อจะเป็นมนุษย์สมบัติเต็มที่มีเป็นต้นทุน ที่ให้สังสมคุณงามความดี เพื่อสวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ ความเป็นมนุษย์นี้เป็นสิ่งกลางของผู้ที่จะสร้างคุณงามความดี ที่จะต่ำลงไปก่อนเนื่องจาก การดัดแปลงตัวเองในทางที่ผิดหรือว่าทำตัวให้เป็นคนต่ำที่จะเป็นคนดีขึ้นไปราต้องอาศัยการดัดแปลงตัวให้ถูกต้อง ในความเป็นมนุษย์นี้รู้สึกว่าสูงพระพุทธศาสนา ก็รวมอยู่ในมนุษย์พระพุทธเจ้าก็ต้องมาเป็นมนุษย์้ก่อน แล้วได้ตรัสรู้เป็นศาสดาของโลกบรรดาพระสงฆ์สาวกก็ต้องก้าวเข้ามาสู่ความเป็นมนุษย์ จึงจะเป็นผู้สมบูรณ์ เป็นภาชนะอันดีสำหรับจะรับรองทั้งสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเราจึงควรภาคภูมิัน ในมนุษย์สมบัติของเราผู้ได้มานี้ และเป็นภาคภูมิใจในวาสนาของเราที่เรียกพบศาสนาซึ่งเป็นของจริงแท้ได้แก่พระพุทธศาสนา ศาสนาใดๆก็ดูอยู่ เพราะไม่สอนคนให้เชื่อแต่ว่าความดีนั้นมีสูงต่ำต่างกัน คุณภาพของศาสนางต่างกัน พุทธศาสนานี้ สามารถสอนคนให้เป็นคนที่เยี่ยมทั้งๆที่เป็นมนุษย์นี่ก็ได้ที่เยี่ยมภายในใจแม้จะเป็นใจที่มีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับคนทั่วๆไป รู้จักทั่วๆไปก็ตาม แต่ลักษณะแห่งคุณสมบัติของใจ ความจิตของใจ ความคล่องแคล่วของใจจะพิเกิดจากใจทั้งหลาย เพราะไม่อบรมจากหลักธรรมที่เป็นของจริง คือพระพุทธศาสนาฉะนั้นเวลานี้เรากำลัง อยู่ในมัชชิมงคือศูนย์กลางแห่งโลกตัดแล้วก็ไม่ได้ไปเกิด นรกก็ไม่ได้ไปตก ที่ไหนได้ยินแต่ชื่อนรกก็ดีเราก็ไม่ได้เป็นสัตว์นรกสัตว์ก็ได้ยินแต่ชื่อเราไม่ได้เป็นสัตว์เราก็เป็นมนเพราะฉะนั้นเราได้เห็นคุณค่าในตัวของเราและจิตใจของเราซึ่งคลองอยู่ระดับนี้พยายามอบรมดัดแปลงยึดถือทางเดินของชีวิตจิตใจทั้งลัาให้เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอราบรื่น ทั้งทางโลกและทางธรรมเราจะมีความสะดวกสบายอยู่ในโลกนี้ก็เห็นความสบายภายในตัวถ้ามีธรรมเป็นเครื่องรักษาตัดแต่งจิตใจให้ถูกทางในโลกหน้าก็คือจิตดวงที่ดัดแปลงอยู่ณบัดนี้ จะเป็นผู้ปัดไม่มีสิ่งใดจะไปโลกหน้านั้น นอกจากจิตดวงเดียวซึ่งเป็นของละเอียดยิ่งนี้ ฉะนั้นต่างท่าน ต่างก็ตนในน่านที่จะฝึกฝนอบรมดัดแปลงจิตใจของตนในคราวที่มีชีวิตอยู่นี้ ถ้าชีวิตหาไม่แล้ว ร่างกายจะสุดวิสใยที่จะพาทำกิจกรรมงานต่างๆจะรักษาศีลก็ไม่หนักจะเจริญเมตตาภาวนาก็ไม่ไั้เรืยองขาดทุกอย่าง ฉะนั้นเราจะเห็นสิ่งใดเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าใจของเราแม้เราจะแสวงหาสิ่งอื่นมาเพื่อเป็นการบำบัดให้ร่างกายและจิตใจมีความสุขเราก็อย่าลืมตัว ถึงกับว่าได้พลาดไปเพราะกิจการงานนั้นโดยความอยากเป็นเจ้าเวียน จิตใจถ้าได้รับการอบรมอยู่เสมออย่างไรก็ไม่ถอยหลัง จะกล้าไปทีละนิด ไปทีละหน่อยก็ตามต้องก้าวไปเสมอ การดัดแปลงการอบรมเป็นเอง นี่เป็นสิ่งสำคัญให้เราถือเพื่อว่า ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่กับทุกทุกท่านพวกเราอยู่ที่ไหนแสวงหาธรรมะก็ได้ไม่ว่านักบวชไม่ว่าใครขึ้นอยู่กับความขยันหมั่นเพียรขึ้นอยู่กับความเพื่อความเลื่อมใสตามหลักความจริงแห่งธรรมแม้เราจะจากครูบาอาจารย์ไป ก็จากไปตั้งแต่ร่างกายเท่านั้น ส่วนด้านจิตใจที่เราเคยมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับศีลกับธรรมนั้นเป็นสิ่งที่แนบสนิทอยู่กับใจของเราทั้งการมาอยู่ทั้งการจากท่านตัดเพราะฉะนั้นธรรมาประพุทธเจ้านิพพานแล้วจึงเป็นเพียง พระกายของพระองค์เท่านั้น ส่วนคุณงามความดีทั้งหมดที่ได้ประทานไว้แล้วอย่างไรก็ต้องคงเส้นคงวาอยู่เช่นนั้นผู้ปฏิบัติตามตัวขาตธรรม ที่ตรัสให้ชอบแล้วจะต้องเป็นผู้ได้รับผลเสมอไปดังนั้นคำว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจารีจึงเป็น รมที่ไม่มีต้นมีปลายผู้ใดปฏิบัติรักษาธรรมคือรักษาตนเองผลคือความสุขความเจริญยายามจะปรากฏแก่ผู้ปฏิบัตินักหนานั้น ท่านผู้เป็นนักบวชก็ดีโปรดเอสำคัญในหน้าที่ของตน ธรรมนักบวชเป็นผู้ปล่อยภาระความยุ่งเหยิงทางด้านคารวะจัดทำเรียกว่าทำตัวเป็นคนขอทานทุกก็ให้ทุกแบบลูกของพระพุทธเจ้าถ้านั่งมือก็ขอให้มีแบบพระพุทธเจ้าหน้าที่การงานที่ตนจะต้องทำตามเพอของตนเก่อผลหาเป็นของมีคุณค่าประจำตน อย่าเห็นคุณใดว่ามีคุณค่ายิ่งไปไปกว่าเรื่องของพระ ถ้าเราเห็นคุณอื่นว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าเรื่องของพระแล้ว พระของเรา ก็เริ่มจะด้อยลงไปข้อวัดปฏิบัติการรักษาศีลปฏิบัติธรรมก็จะด้อยความภาคความเพียรเพื่อจะให้เป็นไปทางความสุขความเจริญภายในจิตใจของตนก็จะด้อยลง พราะสิ่งอื่นมีคุณค่ายิ่งกว่าคำว่าพระซึ่งมีประจำโทษของเราทุกข์ก็จะลำบากขนาดไหนก็ขอให้ทุกข์ลำบากแต่อยู่ติดพระฐานพจโง่ก็ขอให้โง่อยู่ในวงธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าฉลาดก็จะให้เลยทางของพระพุทธเจ้าอีกประธานเอาไว้มีคือว่าเป็นลูกพระฐานพจ จะเกิดสุดท้ายภายหลังก็คือลูกพระถาคตผู้ติดท้องนั่นเองไม่ใช่เป็นลูกผู้อื่นใดคนเดียวกับเรามีลูกหลายคน คนหัวปีก็ลูกของเราคนกลางก็ลูกของเราเป็นผู้หญิงก็ลูกของเราเป็นผู้ชายก็ลูกของเรา คนติดท้องก็ลูกของเรานี่ ลูกของพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นคนเช่นนั้นเหมือนกัน รำมว่าพระเมตตานั้นมีอยู่ทุกสัตว์ทุกบุคคลร่างลอยพระเมตตาได้จากพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ที่วางไว้เป็นแนวทางหรือบันไดเพื่อให้เราทั้งหลายเลยก้าวเดินไปตามพระอวาทนั้น จะไม่ผิดหวัง ทั้งภาพนี้ก็จะมีผลตอบแทนให้มีความสุขความเจริญภายในใจภาพหน้าซึ่งจะสืบต่อจากภาพนี้ อยู่ทุกๆขณะ เมื่อจิตใจนี้เลย ออกจากร่างร่างนี้ไป ก็จะมีความสุขความเจริญผู้ก้าวไปข้างหน้า ก็จากเท้าอันนี้ ก้าวไปถึงไหนก็จากฝ่าเท้าข้งเราเธอจะไปสู่โลกไหนก็คือใจดวงนี้เป็นผู้จะก้าวไป ไม่ใช่ตัวใจดวงไหนทั้งนั้น เพราะฉะนั้น การตัวครอง การก้าวไปของตนจงเป็นหน้าที่ของผู้เดินทางก็ต้องสังเกตว่าทางในถูกทางในผิดไม่ใช่ว่าทางแล้วก็จะเดินไม่ใช่ว่าเพียงว่าเท้าแล้วก็จะก้าวไป โดยไม่คำนึงถึงฝากหนามไม่คำนึงถึงทางถูกและทางถูกผู้นั้นจะได้รับความเดือดร้อนเมื่อภายหลัง แต่ผู้ใดที่สังเกตทั้งทางเดิน ที่ตนจะไปสู่จุดนั้นนั้นด้วยสังเกตการเหยียบย่างเท้าของตนด้วยว่ามีอะไรในหนทางนี้ทีนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญนี่งเึองและถึงจุดหมายปลายทาง เพราะว่าคำตั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกทุกบท ทุกทุกบาทย่นแล้วตั้งแต่เป็นทางแห่งตัวค้าตธรรมเรียกว่าเป็นมรรคโคคือทางที่ บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายจะดำเนินไปเพื่อความ่าบรื่นและถูกต้องถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะพระโอวาทุกทุกบททุกบาทที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้านั้นตนไปด้วยหลักเหตุผลหาข้อแย้งไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเพราะเหตุใดเพราะใจของพระพุทธเจ้า เป็นใจที่เต็มไปด้วยเหตุผล เมื่อเหตุผลเพียงพอแก่การปฏิบัติของพระพุทธเจ้าแล้วจึงปรากฏเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาฉะนั้นความบริสุทธิ์นั้นจึงเกิดขึ้นจากหลักของเหตุผลที่ถูกต้อง เมื่อในประธานธรรมะข้อไหนไว้จึงเป็นธรรมะที่ถูกต้องเรียกว่าเสียขาตธรรม สามารถจะนำผู้ประพฤติปฏิบัติซึ่งดำเนินตามร่องรอยแห่งพระเมตตาคือพระอวาทนั้น ให้ถึงจุดหมายปลายทางไปได้โดยนั้นนับตั้งแต่ขั้นต่ำจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตตินิพพานจะไม่เลือกการเลือกสมัยใดๆ ตามทักทำที่กล่าวไว้ว่าอากาลิโกความดีเป็นของมีอยู่ประจำโลก ความเที่ยวก็เป็นของมีอยู่ประจำโลก การทำดีทำที่วมีอยู่ความติดความทุกข์จงสูญหายไปไม่ได้ เมื่อเป็นคนนั้นธรรมอากาดิโกจึงถูกทั้งทางดีและทางเั่วถูกทั้งผลดีผลเั่วสุดทุกข์ทั้งนั้นและดูอยู่กับผู้ทำนั้นด้วยมีเรียกว่าอากาดิโกตรงศูนย์กลางอยู่เช่นนี้ไม่เคยเสื่อมสูญต่อทานไปไหนคือว่าธรรมะคำตัางสอนพระพุทธเจ้าที่จับได้ถูกต้องแล้วโทปฏิบัติตามจะได้รับความเดือดร้อน และถึงความอับจนนั้นจะเป็นไปไม่ได้ ถ้าก็เป็นเช่นนั้นแล้วคำว่าธรรมโมหิรักติธรรมจจะเป็นธรรมที่ถูกต้องไปไม่ได้เราทั้งหลายผู้ดำเนินตาม เรื่องรอยพระมมตตาของพระพุทธเจ้าโปรดได้พินิจพิจารณา ผู้ที่อยู่ในหลักธรรมหรือศีลประเภทใด ก็โปรดไปต้องเหือนรักษาศีลั้งตนธรรมทั้งตนเช่นเดียวกับรักษาชีวิตหรือมากยิ่งกว่านั้น ถ้าเราเห็นแต่ความหลับความนอนเห็นแต่ความขี้เกียจขี้การ เห็นแต่ความมาใหาอ่อนแอคนเหล่านี้จะกลายมาเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้า ทำที่ควรจะได้จะถึงก็จะถึงหาอันตรธานไปจากหันเจใจตรงนั้นก็จะถูกคุมล้อมด้วยสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้เท่านั้นจะหาความเจริญไม่ได้จะเป็นพระก็เดือดร้อนจะเป็นคารวาส ก็เดือดร้อน หาความสุขไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายโปรดทราบว่าผู้ที่สร้างโลกก็ดีสร้างธรรมก็ดีต้องมีธรรมเป็นเครื่องเคลือบแฝงอยู่เสมอ ถ้าว่าไม่มีธรรมเป็นเครื่องเครือแฝงอยู่ภายในการกระทำหรือจิตใจของผู้ทำนั่นแหละจะไม่เป็นไปเพื่อความร่มเย็นแต่ตนเองและผู้อื่นแม้ผู้ปฏิบัติธรรมล้วนๆคำว่าธรรมนั้นเป็นธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ผู้ทำเข้าใจว่าตนทำตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้า แต่ใจกลายเป็นโลกไปเสียเะมนีทำ ทั้งๆทที่เราว่าดำเนินตามธรรมก็จะกลายเป็นโลกภายในตัวของเราโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกทีนี้เราก็จะมาตำหนิว่าเราปฏิบัติธรรมมาเป็นเวลาเท่านั้น ไม่เห็นปรากฏผลอันใดเป็นเครื่องตอบแทนขึ้นมาเลย แต่แท้จริงความคิดหรือการทำของตนได้ผิดพลาดจากหลักความจริงทีอส่วนคาตธรรมของพระพุทธเจ้าไป ลจึงปรากฏเช่นนั้นขึ้นมาถ้าหากเราได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของเรา ให้ถูกทางธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคำว่ามรรคผลนิพพานในข้างนั้น กับในข้างนี้จะไม่มีอันใดผิดแตกจากกัน เพราะกิเลสก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกัน กับกิเลสคนสมัยนั้น กับกิเลสของพระพุทธเจ้าและกิเลสของสาวกบุริษใดกับทั้งาความทุกข์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมีอยู่ในกายในใจอันเดียวกันกิเลสอันเป็นบ่อเกิดแห่งความดีความชั่วแห่งความชั่วทั้งหลายก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกัน และอาศัยอยู่ในหัวใจของบุคคลเช่นเดียวกันกับ ครั้งพุทธกาลนั้นเป็นธรรมะที่จะนำมาแก้กิเลสตัณหาอาสวะ จะมาแก้ทุกข์แก้ภัยที่เป็นอยู่ภายในตัวก็คือธรรมะอันเดียวกัน กับธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาท้ายแก้ไขพระองค์จนพ้นจากทุกข์ไปได้กลายเป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายให้ได้กราบไหว้อยู่ณบัดนี้ ดังนั้นคำวามัชฌิมาปฏิปทา จึงเป็นศูนย์กลางอยู่เสมอ ไม่ได้ล่วงลับกับขันนิพพานไปตามพระพุทธเจ้าไม่ได้ชื่วไปตามผู้ใด ไม่ได้เลื่อแหลมไปตามคำกล่าวหาหรือว่าร้ายของบุคคลใดๆทั้งนั้น ถ้าหากว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้เอ็นเอียงไปตามคำตำหนิติชมของคนแล้ว จะเป็นธรรมะของจริงทรงโลกทรงธรรมไว้ไม่ได้ ธรรมะนี้จะกลายเป็นบ่อยของคนทั่วทั่วโลก ใครท้ายไปไหนก็จะนั่งเพราะธรรมะเป็นของเอ็นเอียง แต่นี้ไม่เป็นเช่นนั้น จึงตั้งอยู่ในความเป็นมัชฌิมาเสมอต้นเสมอปลายผู้ปฏิบัติให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมีจิตที่ที่จะรู้เหตุรู้ผลรู้ผิดรู้ถูกซึ่งมีฝังอยู่ภายในจิตใจ ของตนเองได้โดยลำดับ เหมือนกับ ว่าพระพุทธเจ้ามาชี้บอกอยู่ภายในใจนี่หลักเป็นเครื่อง รับรอง ผลที่จะพึงได้รับ ได้แก่ข้อปฏิบัติ ให้ตรงตามร่องรอยคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่มีอันใดมีอำนาจวาสนา มาแยกหลักเหตุกับผลที่ถูกต้องนี้ ให้เดินไปคนละทางผลเป็นชนิดใด ก็เหตุเป็นชนิดใด ผลจะปรากฏเป็นชนิดนั้นขึ้นคือเหตุดีได้แก่เราประกอบ ถูกต้องดีผลจะเป็นความสุขขึ้นมา ภายในใจเห็นประจักษ์มีเรียกว่าสันทิฏฐิโก คนอื่นจะไม่เห็นก็ตาม เมื่อตนทำถูกแล้ว ความเย็นอกเย็นใจจะปรากฏขึ้นมา ไม่เช่นนั้นบรรดาสาวกทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในสถานที่ต่างๆ จะต้องอาณาธนาหรือทนพระพุทธเจ้าพระเด็จ ตามทุกระยะแห่งการประกอบความเพียรเพื่อจะได้ชี้แจงบอกว่านั่นถูกนี่ผิด ท่านเองเป็นผู้ถูกผู้ผิดไม่สามารถในตัวเองเพราะไม่มีสันทิฏฐิโกมีอยู่เฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้น สันทิฏฐิโกมีจะเป็นทำนองนี้แต่นี้หาเป็นเช่นนั้นไม่ สันทิฏฐิโกคือความเห็นเองภายในตัวนั้น มีอยู่กับ ทุกทุกท่านผู้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางเริ่มตั้งแต่ชั้นทุติโกชั้นหยาบชั้นกลางเข้าไปจนถึงชั้นละเอียดที่สุดก็จะปรากฏภายในใจเส้นใจของเราแต่ก่อนไม่เคยมีศรัทธาความ เชื่อมั่นในพระศาสนา ไม่เคยสนใจต่อการให้ทานต่อการรักษาศีลต่อการเจริญภาวนาที่เราก็ได้ระดับรับฟัง คำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดความเชื่อความลำสายขึ้นมาเนื่องจากทำบุญให้ทาน ถึงกับต้องทำบุญให้ทานรักษาศีลและเป็นเหตุให้เกิดความเคยชินต่อนิสัยของตนอย่างนี้ เราก็พอทราบได้อยู่ว่านิสัยของเราตะกอนกับนิสัยที่เป็นอยู่นบัดนี้หรือความรู้สึกแต่ก่อนกับความรู้สึกนบัดนี้มีความต่างกันมี่ก็จัดเป็นสันทิฏฐิโก รู้ภายในตัวเอง ที่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพมาอย่างไรในความรู้สึกเช่นนั้นมีผู้ฝึกหัดภาวนา ได้มีความวุ่นวายดุ่งเหยงหา ความสงบมาได้ ตั้งแต่วันเกิดมาไม่เคยปรากฏความสงบของใจว่าเป็นอย่างไร ความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบนั้นเป็นเช่นไร เราไม่มีโอกาสจะทราบแต่พอได้บำเพ็ญภาวนา ตามในที่ท่าน เนี่ยเอาไว้มาบำเพ็ญภายในตัวเองปรากฏเป็นความสงบภายในใจจะสงบน้อยก็ตาม ก็พอรู้สึกว่านี่คือความสงบ ผลเกิดขึ้นจากความสงบคือความสุขเย็นใจสบายนี่ก็เป็นสันติโกประเภทหนึ่ง มีความสงบมากยิ่งกว่านั้นเป็นเห็นกระจัดทั้งกลางวันกลางคืน ไปไหนกำหนดดูใจกับความสงบกลมกล่อมกันอยู่เสมอ ไม่ได้แยกย้ายจากกันเลยมียิ่งจะเห็นชัด เห็นมาทั้งกลางวันกลางคืนทีนี้เรามีความเฉลียวฉลาดรอบครอบ เข้าไปยิ่งกว่านั้นสี่พิโกก็ทราบทัดทั้งความสงบได้ด้วยทั้งความรอบครอบหรือความเรียบคายของปัญญา ได้จอดส่องมองดูสภาวธรรมทั้งหลาย เห็นเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวง มีความแตกสลาย มีความนิยมพัดพรากจากกันไป ทั้งเขาทั้งเราทั้งสัตว์ทั้งบุคคล เราก็ค่อยทราบพัดไปโดยทางปัญญา ตามที่เราข้างหลายเราเคยสวดว่าตานาภววินาภวอย่างนี้เป็นต้นนี่เราก็ทราบขึ้นภายในตัวของเราสิ่งกิเลสซึ่งเคยหนาแน่นภายในใจเ็นเป็นเหมือนกับเพลิงกองหนึ่ง ุ้มลุมอยู่ภายในหัวใจของเรา เราก็ค่อยระงับ ดับลงไปได้ด้วยอำนาจแห่งความสงบซึ่งเกิดขึ้นจากความเพียรพยายามของเรา โดยลำหนับลำหนับเป็นกายเป็นจิตที่เย็นกายเป็นจิตที่มีความเฉลียวฉลาด สามารถที่จะสอดส่องมองดูเหตุการณ์ภายนอก กับภายในตัวของเราว่ามีสภาพอันเดียวกัน แล้วก็ปล่อยวางความ สำคัญมั่นหมายเข้ามาได้เป็นลำดับ การปล่อยความสำคัญมั่นหมายเพราะอำนาจของปัญญา เข้ามาได้เป็นลำดับนี้ เรียกว่าเราถอดถอนความกังวลอันเป็นภาระให้เราแบกเราหามนั้นออกจากใจของเราองค์ท่านชั้นเข้ามานี่ก็เป็นสันติพิโกเข้ามาเป็นลำดับอีกมีมีการถอดถอนได้เพราะอำนาจของการพิจารณา พูดว่าทุกขังก็ถึงใจ เห็นชัดว่าเป็นทุกข์ภายในกายภายในใจของเราพูดว่าอนิจจังก็เห็นความแปรสภาพทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งการก้าวไปถอยกลับมียาบททั้งสี่เป็นเรื่องแปรสภาพอยู่ตลอดเวลา หาความคงที่ไม่ได้ ในสัตว์บุคคลผู้หนึ่งหนึ่งนี่เรียกว่าเป็นปัญญา อันก็เป็นขันธ่โกประเภทหนึ่ง คำว่าอนัตตากร่าวจะตสัจจาบุคคลกร่าวจากความเสียสันตั้นยอของใครๆทั้งนั้นไม่ได้เป็นไปตาม แต่เป็นไปตามลักษณะลักษณะแห่งความจริงของเขาเท่านั้นนี่ก็เป็นปัญญาประเภทหนึ่งพอพูดถึงเรื่องทุกขังก็ดีอนิจจังก็ดีอนัตตาก็ดีมันถึงใจทุกอย่าง เพราะอำนาจของปัญญาได้ซึมซาบเข้าถึงหลักความจริงจริงๆเพราะคำว่าอนิจจังไม่ก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดี ไม่ใช่เป็นเพียงคำพูด แต่มันเป็นตามในลักษณะตามลักษณะของธรรมชาตินั้นจริงๆตั้งแต่เรายังไม่รู้ก็เป็นอยู่เช่นนั้น เมื่อเราได้รู้ขณในขณะนั้นก็เป็นอยู่เช่นนั้น เรารู้ผ่านไปจริงๆก็เป็นอยู่เช่นนั้น เพราะฉะนั้นใครจะรู้ใครจะหลงก็ตามสภาพเหล่านี้ต้องคงที่อยู่เสมอนี่ก็เป็นสันติโกประเภทหนึ่งและขอย้อนถึงเรื่องความทุกข์ว่า พระพุทธศาสนาแสดงตั้งแต่เรื่องความทุกข์ของสัตว์ถ้าก็จะทำให้จิตนีมีความเศร้าโศกหรือเป็นเหตุให้จิตใจอับเฉาผู้นับถือพุทธศาสนาสอนตั้งแต่เรื่องกองทุกข์มีถ้าจะพูดกันไปในทำนองนั้น ก็แสดงว่าคนนั้นไม่รู้เรื่องความหมายของศาสนาที่แท้จริง ถ้าลบตามความหมายของศาสนาที่แท้จริงแล้ว ก็ไม่ควรจะพูดหรือไม่ควรจะคิดเช่นนั้น ธรรมดาเราเกิดข้อข้องใจกับสิ่งใด อันใดที่เป็นเครื่องบกพร่อง ยกตัวอย่างใกล้ ๆ ว่า ในครอบครัวของเรานี้อะไรบกพร่องสิ่งนั้นแล้วจะทำทุกข์ให้เราเราก็ต้องพยายามหาต้นเหตุ ว่ามันบกพร่องเพราะเหตุใดเมื่อส่วนใดบกพร่องก็พยายามวิ่งเต้นขวัญขวายหรือเสาะแสวงหามา ไว้สำหรับแก้ไขความขัดข้อง เพราะความขัดข้องนั้นก็เป็นอันทุกข์อันหนึ่งเช่นเราไม่มีข้าวจะในบ้านจะกินอย่างนี้ ก็เป็นทุกข์ ก็ต้องวิ่งเต้นขวนขวายวิยาที่วิ่งเต้นขวนขวายท่านเรียกว่ามัดทางดำเนินเพื่อความเจริญเพื่อความสุขสำหรับครอบครัวไม่มีเงินจะใช้ก็ลำบาก เป็นกองทุกข์กันการแสงหาเงินมาใช้ก็เนื่องจากการพิจารณาแล้ว วลาถ้าไม่มีเงินก็เป็นทุกข์แล้วก็แสวงหาเงินมาใช้ในครอบครัวของตนนั่นก็เป็นมรรคคือทางแก้ทุกข์ไม่ใช่ว่าคำสอนของพระเจ้าจะสอนให้คนมีความโศกเศร้า เอาทุกข์มากุ้มบุมซึ่งกันและกันศาสนาทั้งหมดในคำสอนของพระเจ้า เป็นกองเสงไม่ใช่อย่างนั้น สอนเพื่อคนจะแก้ไขตัวเอง เป็นทุกข์เพราะเรื่องใดก็ต้องพยายามแก้ไขท่านสอนอย่างนั้นต่างหาก เราไม่มีความรู้วิชาการทำมาค้าขายหรือกิจการงานต่างๆทำอะไรก็ไม่ทันเขาเพราะคนโง่ก็ต้องสอนให้ฉลาดอีก ความโง่มันก็เป็นผลเกิดขึ้นมาจากความไม่สนใจความที่เกียจที่ชานความขยันหมั่นเพียรนั่นแหะเป็นทางเกิดขึ้นแห่งวิชาสมบัติต่างๆนะพระพุทธเจ้าก็สอนนี่สอนเพื่อแก้ทุกข์ไม่ใช่สอนเพื่อให้กอบเอาทุกข์นั้น มาเป็นเครื่องคุ้มลุมจิตใจให้รับความเดือดร้อน มีเอย่างภายนอกก็สอนเพื่อแก้ทุกข์ต่างหากไม่ใช่สอนเพื่อให้เอาทุกข์คือให้สอนให้รู้วิธีแก้ไขทุกข์ที่มันมีอยู่ ในที่ต่างๆหรือในบุคคลในครอบครัวในสถานที่นั้นๆเพื่อให้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้น ที่เราไม่ต้องการนั่นให้ค่อยหมดไปหมดไปเพราะอุบายที่ชอบของเรา อุบายที่ชอบนี้เป็นทางแก้ไขทุกข์ ที่ศาสนาสอนอย่างนั้น ที่ย้อนเข้ามาสู่ภายใน เมื่อภายนอกสมบูรณ์จะมีข้าวมีของมีเงินมีทองมีเครื่องใช้มาเสาสมบูรณ์บริบูรณ์เราก็มีความสุขในด้านนั้น แต่เรามีความทุกข์ในด้านจิตใจ เพราะกิเลสมันหลายประเภท ความโง่เขลาเขาของเราก็มีหลายประเภท เราฉลาดในการทำมาหาเรื่องชีพฉลาดในความรู้วิชาฉลาดในการหาเงินหาทองเขาของ แต่เราอาจจะโง่ในส่วนหนึ่งภายในของเรา ความทุกข์ภายในใจจึงมีเพื่อนบุญจิตใจนี่พระพุทธเจ้าก็สอนให้มาพิจารณาเรื่องทุกข์นี่เป็นสัจธรรมอีกประเภทหนึ่งสัจธรรมเรื่องภายนอกก็ได้แก่ทุกข์ในครอบครัวเหตุที่จะทุกข์ในครอบครัวก็คือว่าความรู้ความฉลาดของเราไม่ทันนี่จะกเป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์ได้ถึงอุบายวิธีที่จะแสวงหาสิ่งต่างๆมาเพื่อเป็นเครื่องเยียวยารักษาตัวเองในครอบครัว นั่นก็เป็นมรรคเมื่อมีมรรคคือทางดำเนินที่ถูกต้อง ทุกในครอบครัวก็ดับไป มีก็เรียกว่านิโรธในส่วนหนึ่งนี่ถึงย้อนกลับมาสู่ภายใน ทุกมันมีอยู่ภายในใจ ตอนนี้เรายังไม่สามารถจะแก้ไขได้ มันเดือดร้อนก็รู้อยู่ แต่หาทางแก้ไขยังไม่ได้ จึงต้องศึกษาธรรมะ อบรมการ ทางด้านจิตใจ จากครูบาอาจารย์ หรือจากบทธรรมต่าง ๆ ที่ท่านสอนเอาไว้ ได้เข้ามาอบรมจิตใจของตนจนปรากดเป็นความสงบเยือกเย็นขึ้นมา วิธีการที่ทำนั้นเรียกว่ามัดจิตใจทั้งเราที่มันกำลังทุกข์นั้นเรียกว่าทุกข์เมื่ออุบายวิธีถูกต้องในการอบรมได้ปรากฏหรือได้บำเราได้บำเพ็ญให้ถูกต้องแล้ว ทุกข์เหล่านี้ก็ค่อยดับไปดับไปนี่ทุกข์ดับไประยะไหนก็มิโลธาก็ปรากฏขึ้นมาเป็นระยะระยะ อย่างนี้ศาสนาท่านสอนอย่างนี้ต่างหาก ไม่ใช่สอนว่าคนกลุ่มรุมเอาทุกสุดของศาสนาทั้งหมดล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกองเพลิงไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยที่มาถึงเรื่องสันทิิโกเลยติดต่อแขนงไปคือการกล่าวมาทั้งหมดนี้ทั้งสัจธรรมภายนอกได้แก่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเอาพูดง่ายๆว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคในครอบครัวหนึ่งๆทั่วทั้งโลกเนี่ย แล้วก็ย้อนเข้ามาทุกตะมูไทยโลดลักในร่างกายและจิตใจของเราเรียกว่าเป็นครอบครัวเฉพาะนี้ครอบครัวคือร่างกาย นี้นี่ก็ให้หาอุบายวิธีแก้ไขอย่างนั้น เราก็จะปรากฏเป็นความสมบูรณ์ความสุขความเจริญขึ้นมาเช่นเดียวกับเราแก้ไขครอบครัวของเรา ให้มีความสมบูรณ์ขึ้นมาได้ทางโลกทางนอกกับภายใน เหมือนกัน วิธีการเนี่ยพมาถึงเรื่องสันทิติโก ทั้งสองคือภายนอกก็ดีภายในก็ดีจะเลยจากสันทิฏฐิโกนิสัยนั่นแหละเพราะเรื่องภายนอกก็เป็นเรื่องของเราจะต้องรับ รู้รู้ และผิดชอบทุกอย่าง ภายในก็ต้องเราเป็นผู้รับรู้ในความดีความชั่วความสุขความทุกข์ของเรา เพราะเป็นอย่างนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราจะพยายามแก้ไขให้รู้ให้ฉลาด ยิ่งกว่านี้ไปเป็นยำดังลำดังนี่นะถึงอายะสัพภายในที่ การพิจารณาอริยสัจที่กองทุกภายในสมุทัยภายในมรรคภายในนิโรธภายในพยายามอบรมจิตใจให้ได้ ไม่มากก็น้อยวันหนึ่งขอให้้มีความสุขทั้งด้านจิตใจทั้งด้านภายนอกคือครอบครัวเรียกว่า เราไม่ขาด เป็นผู้ดำเนินเสมอต้นเสมอปลายภายนอกก็เป็นไปได้มีความฉลาดรักษาตัวให้ มีความสุขความเจริญเหมือนบ้านเมืองเขาภายในก็พยายามรักษาตัว อบรมจิตใจของเราเนี่ย ให้มีความสุขความเจริญเลือกเย็นใจ เกิดขึ้นจากธรรมะคำตักสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้อบรมภายในใจดีแล้ว จะเป็นผลขึ้นไปเป็นลำดับลำดับดังที่อธิบายเมื่อตะกี้นี้่านก็ตั้งแต่ สมาธิเป็นลำดับถึงขั้นปัญญาแก้ไขภาระเครื่องกดท่วงจิตใจ อันเป็นเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ขึ้นมาในทางใจได้ไปเป็นลำดับลำดับเมื่อถอดถอนอุปาทาน เพราะอำนาจของปัญญาพิจารณารู้สภาพทั้งหลายว่าเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์อย่างถึงจิตถึงใจแล้ว การถอดถอนก็ต้องถอดถอนถึงจิตถึงใจ ทุกข์ก็จะต้องหลุดลอยไปเป็นลำดับลำดับในเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติได้ถึงจิตถึงใจของผู้ปฏิบัติแล้วีิเลสทั้งหลายจะทนตัวอยู่ไม่ได้ แม้จะตั้งอยู่ในจิตใจของเราอีกกับนับไม่ถ้วนก็ตามเช่นเดียวกับความมืดที่มีอยู่ในโลกอันนี้ตั้งกับตั้งกัน แต่พอจุดไปขึ้นเท่านั้น ความมืดก็หายไปในขณะนั้นนั่นเองลักษณะแห่งที่เรศที่เป็นความมืดภายในใจ ก็เช่นเดียวกัน ขอให้สติปัญญาศรัทธาความเพียรของเรา ได้จ่อเข้าไปจ่อเข้าไป ความมืดเหล่านี้ก็จะค่อยขยายตัวออกไปขยายตัวไป ห่างไปจากจิตใจ จิตใจก็จะมีความถูกความเจริญความผ่องใสความองอาจกระาหานมีความเชื่อมั่นในหลักธรรมยิ่งเข้าไป ความขยันมันเพียนก็ยิ่งคืบหน้าถอดถอนได้มากเท่าไรก็เห็นคุณานิสงส์คือความเบาในจิตใจ ก็ยิ่งมีแก่จิตแก่ใจพิจารณาค้นคว้ายืนเล็กนิดหน่อยก็ถอดถอนออกมาได้เป็นลำดับลำดับ ้ามาสู่จนกระทั่งถึงวงแคบแม้ภายในจิตใจก็ถอดถอนออกได้จนไม่มีอะไรเหลือ นั่นทีนี้เราจะหาพุทธะที่ไหน เราจะหาพระนิพพานที่ไหน เมื่อใจผู้นี้เป็นผู้บริสุทธิ์เพราะถอดถอนภาระซึ่งกดข่วงจิตใจให้ตนออกเสียโดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจแห่งศรัทธาปัญญา ความภาคความเพียรของเรา เป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้ชายก็ตามจิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับธรรมะเป็นหญิงเป็นชายเพราะทุกข์ไม่ขึ้นอยู่กับใครทุกข์ก็ย่อมไม่ขึ้นอยู่กับใครเหมือนกันเป็นผู้สามารถจะทรงไว้ได้ด้วยกันทั้งเรื่องความสุขความเป็นความบริสุทธิ์พุทโธพุทโธของพระพุทธเจ้าเราก็ได้กราบไหว้ท่านพุทโธของเราก็มีอยู่ประจำใจของเรามีเป็นสันทิฏฐิโกอยู่ทั้งนันทั้งคืนรู้ชัด ตัดตัดตังเลริตับโบวินดินผู้รู้จะรู้ที่ไหน ก็ต้องรู้ที่ตัวเองนี่แหละนี่ ไม่ได้อยู่สูงไม่ได้อยู่ต่ำไม่อยู่กว้างอยู่แคบที่ไหน ดูกับใจของเราดวงนี้เพราะกิเลสมันมีอยู่ที่นี่กว้างแคบก็มีเท่าหัวใจหนาบางก็เท่าหัวใจ เมื่อแก้นี้ลงไป โดยลำดับลำดับเนี่ยความหมดสิ้นของกิเลสก็ต้องหมดสิ้นไปเต็มแบดบความบริสุทธิ์ใจใหญ่น้อยขนาดไหนนั้น ก็ไม่เป็นปัญหาที่เะวมดหากรู้โดยลำพังตนเองที่เรียกว่าปัจจตังเลยยิตบกจะรู้ได้โดยกันทุกคน เพราะธรรมเหล่านี้ เป็นธรรมประจำใจด้วยกัน ผู้ปฏิบัติไปก็ต้องรู้ต้องเห็นก็จับนั่นนั่นขอให้พากันพยายามดีที่ไหนไปที่ใดอย่าลืมว่าทำทั้งแขนที่ใจของเรา ความสุขความเจริญไม่ใช่ของใครแต่เป็นของผู้ที่เก่งขวนขวายอุตสาห์พยายามบำเพ็ญนั่นแหละผู้จะเป็นเจ้าของแห่งสมบัติอันนี้ในอวิสาในพระธทำมเทศนั้น เพราะอำนาจแห่งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทรงคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขสบายใจและสมนำความมุ่งมั่นปรารถนาสู่ทุนานกันเทอ